ข้อพิเศษนะคะหัวข้อเหล่านี้นักศึกษาปริญญาตรีต้องมีหมด เพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ยังมีประสบการณ์น้อย เราก็เลยจะไม่สามารถเขียนเรซูเม่ได้อย่างประทับใจมากนักนะคะแต่อย่ามองข้ามหัวข้อพวกนี้ เพราะว่าหัวข้อพวกนี้จะช่วยบอกว่าเราเป็นใครเรามีอุปนิสัยอย่างไร เรามีความสามารถอย่างไรบ้างนะคะไปดูหัวข้อที่1กันเลย Campus Activities ก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยทั่วไปก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะ กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมทางด้านศาสนาก็ยังมีนะคะ กิจกรรมไปแข่งขัน นอกมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น นักศึกษาทำอะไรก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ภายใต้หัวข้อว่า campus activities นะคะ เช่นไปร่วม กีฬาระหว่างสถาบัน อะไรเงี้ยก็ใส่ตรงนี้นะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าวิธีเขียนก็คือเราจะไม่พูดว่าไอทำอย่างนู้นอย่างนี้ แต่เราจะขึ้นต้นด้วย verb เลย เช่นก็อาจจะใช้ verb ที่เป็นกริยาอาการของการไปทำกิจกรรมนั้น เช่น participated in กิจกรรมนี้ attended ก็คือไปเข้าร่วมอันนี้นะคะ หรือว่า learn about ก็สมมติเราไปทำอะไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไร เราก็มาใส่ว่าเรา learn about ที่จากกิจกรรมนี้นะคะ uh, study visits study visits ก็จะเป็นการไปดูงานค่ะ นักศึกษาของเราในสมัยปัจจุบันเนี้ย ก็จะได้รับโอกาสจากสถาบันการศึกษาให้ไปดูงานบ้างเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะคะเช่นมีการไปดูงานโรงงานต่างๆ ไปดูงานสำนักพิมพ์นะคะอย่างเคยเห็นบ่อยๆ ว่าไปดูงาน ไทยรัฐไปดูงานมติชน ไปดูงานสนามบินนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าการจัดการสายการบินเป็นอย่างไรอย่างไรนะคะหรือเทรนนิ่งโปรแกรมนักศึกษาบางคนก็ได้รับการอบรมพิเศษ ก็คือไปเทรนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นทีนี้มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะคะ part time jobs หลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์หัวข้อนี้มันจิ๊บจ้อยไปไหม เราจะมาใส่เหรอไม่ควรใส่มั้ง เพราะว่ามันดูไม่ค่อยดี หนูไปทำงานในเซเว่นอย่างเงี้ย หนูไปช่วยเขา อาจารย์ว่าเราใส่ดีไหม คำตอบก็คือต้องใส่สิคะ เพราะว่า part time job จะเป็นตัวที่บอกว่าเราเป็นคนที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เราเป็นคนที่ขนขวายนะคะ เราไม่ได้ไม่ทำงาน อะไรแล้วเราก็มานั่งบ่นว่าไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยก็ part time jobs ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้หาได้ได้เงินเพิ่มนะคะเพื่อมาใช้ในการเรียนแล้วก็เราก็มีประสบการณ์ จริงๆงานในมหาวิทยาลัยมีเยอะ อย่างเช่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะมีงานที่ให้นักศึกษาสมัครเข้าไปทำได้ ก็อาจค่าตอบแทนอาจจะไม่เยอะแต่ สิ่งสำคัญยิ่งกว่าค่าตอบแทนคือประสบการณ์ บางคนได้ช่วยงานอาจารย์เก่งๆ ก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงาน เพราะฉะนั้นใส่ด้วยนะคะ ไม่ใส่ไม่ได้ มาอีกหัวข้อหนึ่ง hobbies หรือ interests ความสนใจพิเศษหรืองานอดิเรก บางคนก็บอกว่าอาจารย์เราจะใส่หรือเราชอบใส่ลมแสงแดด เราชอบเสียงเพลง ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใส่อย่างนั้น แต่เราจะต้องบอกว่างานอดิเรกที่เราชอบคืออะไร บางคนก็อาจจะ ชอบเล่นดนตรี บางคนก็อาจจะชอบเล่นกีฬา บางคนก็อาจจะชอบทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนอนักศึกษาเชื่อไหมคะว่าอันนี้สำคัญเนาะ เพราะอะไร เพราะว่าการเล่นดนตรีมันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเรา ทางอ้อม เล่นดนตรีคือคนคนนี้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน แน่นอนนะคะทำสวน คนนี้ชอบทำสวนเหลือเกินอ๋อ แปลว่าอะไร แปลว่าคนเนี้ย เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเหมือนกันรอคอยดอกไม้บาน กับเป็นคนที่มีความอดทนเป็นเลิศนะคะ เพราะฉะนั้นใส่ไปค่ะ เนื่องจากพื้นที่ยังมีเรซูเม่ของนักศึกษาน่าจะมีประมาณ 1 หน้าครึ่งถึง 2 หน้า พื้นที่มีก็ใส่หัวข้อพวกนี้ไป หัวข้อพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราโดดเด่นนะคะ บางคนก็เป็นนักกีฬา นักกีฬาแปลว่าอะไร แปลว่าอ๋อคนนี้ต้องมีสุขภาพแข็งแรงแน่นอน หรือ วกเนี้ยเล่นกีฬาที่เป็นทีมอะค่ะ เช่นเล่นบาสเกตบอล เล่นวอลเลย์บอลแปลว่าอะไรอ๋อก็แปลว่าเขาสามารถทำงานเป็นทีมได้นะคะ โดยที่ไม่ต้องไปบอกตรง ๆ ค่ะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้นักศึกษานะคะ ใส่หัวข้อพวกนี้ลงไปในเรซูเม่ของเรานะคะ ที่เป็นจุดเริ่มต้น นักศึกษาก็บอกว่าอาจารย์อัญชลีแล้วเรซูเม่ของอาจารย์มีอันนี้ไหม ก็จะตอบว่าไม่มีแล้วค่ะ เพราะว่าไม่สำคัญก็ไปเอาอย่างอื่นแทนค่ะนะคะกก็ขอให้คำนึงเรื่องหัวข้อเหล่านี้เป็นหลัก อย่าไปลอกที่มันเป็นเทมเพลตเทมเพลตที่เป็นหลักๆ ก็จะมีเหมือนที่เราพูดในอรอบที่แล้วนะคะว่ามีชื่อมี address มี education มีอะไรค่อนข้างจะเป็นเบสิกเป็นหัวข้อที่เบสิกใครๆก็เขียน แต่ว่าในตอนนี้ มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะ ค่ะ